ของจะพังไง ถ้าซ่อมไปแล้วตกลงจะทำอะไรก่อน Apple Step Up หรือไอ้นี่ก่อนเป p l สเต็ปอัพไมโอ้ยหาไม่เอาระบบเก็บของเหรอแตเองอย่าทุบด้วยมือนะไอ้กลมเนี่ยไอ้ก้อนกลมอ่ะอย่าทุบด้วยมือนะเว้ยทุบด้วยพิกแอคเก่งไม่ไหวแล้วมาดูทิศก่อนโอเคออนไฟอยู่ ปืด ออกซิเจนเอาออกมายังเบี้ยอะไรเดี๋ยวข้าไปเอาเองก็ได้ทำอะไรเนี่ยทำอะไรประตูนรกเนี่ยต้องไปนรกแล้วเว้ยของขาดเอ้ก็ไปก่อนเดี๋ยวไปหาไอ้นี่ก่อนเอามาเปิดมาปัดไปยืงไหนวะอตรงนี้ด้วยเหรอไอ้ของพวกที่ซื้อไอพวกสีอ่ะงานสีไอเนี่ยแหละปัญหาไอ้พวกสีเนี่ยแหละ ตรงนี้ก็มีด้วยแล้วก็มีดอกไม้อ่ะกระบองเพชรนี่ใช้เอทาโลคอมพาร์ หาไบโอมอ่ะ อันนี้ของดีเลย ไปสวรรค์เองต้องไอ้นี่ด้วยเว้ย ใช้ที่ยิงสะพานอ่ะ อันนี้ดี ทำกระเป๋าไหมกระเป๋าใหญ่อ่ะกระเป๋าเนี่ยตอนเลยอัพเกรดอ่ะ ไม่ใช่ กระเป๋าทอง back off holding ที่ว่าอะไรนะ back off holding กระเป๋าทองเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะเฟลเลตอ่ะ ส่งให้ดูเลยวาร์ปไงวะวาร์ปได้ไหมอะไรอ่ะ วาร์ปขึ้นไปข้างบนจุดวาร์ปอ่ะ ไอที่เรามาร์กไว้วาร์ปได้หรอ ไม่ได้อ่ะถ้ามีโอพีวาร์ปได้ เอ็งเห็นหนังสือปะงมีทั้งครึ่งสแต็กด้วยใช่เหรอ จำได้อยู่ หนังสือธรรมดาแบบบุ๊กเนี่ยไอเกมไม่ได้กล่องแรกไม่เห็นตอนแรกอะกล่องในบ้านปะไช่ดุเลยดูดิ้ไปไหนวะไม่เจอเลยมันหายไปไหนอ่ะนี่ไงยี่สิบเจ็ดอะไร เออมันยังมีอยู่ถ้าครับเมจิคอลวูิเวสสำเร็จเดี๋ยว เอ็กซ์ตาร์ยอนิตี้มันให้คราฟิลเดอร์เวนเว้ยนี่ไงได้แล้วสำเร็จอีกเวสหนึ่งแล้วตูเว้ยเลยเวยนะก็อีหาเนี่ยโฟมมพมดไอเนี่ยอีอะไรวะเมดูซ่านรกนั่นน่ะเอาไ นี่เนี่ยต้องหานี้ด้วยเว้ยเจอตาไหมเนี่ย ใต้น้ำต่อไปไฟเช็คไฟเช็คอยู่ตัวเองวะอยู่อยู่เออเอามา มาวางไหนเมนูสกิปแบบนึง อยู่ไม่อยู่มีกียอนไอไอเอ็มมีกียร์นอะเอ็มมีกียอันมานูสคริปอะเพียงเดียว เอามา เอามามาเก็บใส่กล่องนะ ด้วยโยนไปดิ เนี่ยเนี่ยต้องการเนี่ยเอามาเรียนรู้ไอ้พวกเนี้ยเนี่ยมาเรียนไกด์เนี่ยปิ้งโหอันนึงต้องใช้สามอันอะเนี่ย ความรู้แต่ละอย่างเรียนได้อะไรวะ ฮะ เรียนได้ เราจะได้ความรู้เอาไว้ต่อกอพวกมันไงแล้วอมันย่างเช่นอีเมดูซ่าพวกเนี้ยเราต้องกายความรู้เว้ยแต่เราฆ่าเทคนิคพิเศษ ตีใต้ขามันไม่รู้ว่าทำได้ไหมฮะ อันเรียนเรารู้เลยอะเรียนแค่เนี้ยจริงเรา เราโกงได้เว้ยถ้าเผื่อไปดูของไอ้นี่ เมดูซ่าว่าฆ่ายังไง มันให้คาภาพติดตามมาแล้วก็สู้ัวมันแค่นั้นเองเว้ยแล้วจะมองเห็นรอยค่ะ เห็นเห็นเห็นดอกใกล้ๆอ่ะ มันจะน่ากลัวให้สู้คนเดียวเออใช่เน่เปิดรูดเปิดรูดนี่มาเว้ยก่อนด้วยเน่เปิดรูดมาเว้ยนี่ไงเนี่ยเปิดรูดรูดเลยเปิดรูดแบ็กมาเว้ยได้ขวานขวานขวานขวานเพชรมาเว้ยอุ้ยหาดวงดีจังวะล่ะเจ๋งจริงอะไรวะพร้อมเหรอยังไอ้ไม่เอาไม่สร้างนั้นวะอะไรนะไม่สร้างนั้นวะไม่ใช่เนี่ยที่สร้างอะอะไรอ่ะ อ๋อเออลืมลืมลืมลืมแต่ไม่มีไฟแช็กอะตั้งแบบไม่น่าใช่ไหมเออแต่ไม่มีไฟแช็กอะเดี๋ยวก่อน ข้ามีข้ามี สองอันเลยเนี่ยทำไมอ่ะก็ใช้จุดด้วยไงแล้วก็ใช้สร้างด้วย มีฟีนบอกว่าอ่ากระตุกตุกแล้ววะ จะหาของฟีนกระตุกข้าเปิดเซิร์ฟด้วยไว้กระตุกเลย ไออีวิลพัมกินจะใส่ป่ะวะ อย่าใส่ฮะใส่ถอดไม่ได้เว้ยไอ้ตะกดข้าเล่นนะ แต่มันก็โคตรโอพีเลยเว้ยก็แหคละจะเก็บไว้ เอ้ยไอ้ลักเก็ตนี่คืออะไรวะ ลักเก็ตอะอันไหนแถวสองเอ้เออ บนนับจากบนนะแถวสองจากข้างบนอะไอีกล่องเหรอ เออเฮ้ยอย่าเลยฮะคืออะไรวะคนไร้สาระเลยเว้ย เออเอาเข้ามาหาย เออมีท็อปเลยนะมันเป็นกล่องที่ตามเราเหมือนหมาเว้ย มันไม่มีวันตาย แล้วมันก็จะมาบังเราด้วย เวลาต่อบล็อก แล้วถ้าของดอบมันจะมานั่งงับงับให้เว้ยเก็บของให้เอาง่ายไอ้แมวนี่วะอะไรเอฟเพชรเอฟเพชรอะไอเพชรสุสานอะเนี่ยของสุกเลยเออข้ายังไม่ลองเลยว่ามันจะเป็นยังไง ลองมาล่ะครับได้เลยครับได้เลย ลองครับคนละอันไหมเียมมาแล้ววะเียมมาฮะมีเต็มเลยในกล่องเนี่ยยี่สิบสี่อัน ค่าครับแฮะแมวครับเองอ่าหนึ่งอันคิดว่ามันจะเวิร์กไหมนี่อะไร ลองตายดูไหมมันกินแค่กระดูกเอง แล้วเราต้องทำอะไรได้บ้างอะนะไอเนเธอร์เกตใช่ปะใช่ทำเนเทอร์เกตไปเองไงทำเนเธอร์เกตไปเดี๋ยวทำวินี่ก่อนเก็บเสร็จก่อนค่าหายนี่ฮะอีฟินใต้ทะเลนี่หะไปหามังกรอีกแล้วมังกรพิษไอ้เนี่ยทำไมอะเออเป็นมาแล้วมังกร เออมันมีสองตัวเลยเว้ยมังกรพิษอะเจอมันอีกแล้วอ่าอ่าหมดแล้ว ข้าเจอแล้วมาแล้วยี่ได้แล้วหากกาแฟมาโล้วดูไปสิคนผิดใส่เนี่ยล่วงแล้วล่วงแล้วเออเอ้ยสู้อะไรตรงนี้เนี่ย สู้ยากหนูเว้ยอุ้ยหาโล่พังล่วงล่วงเออล่วงล่วงล่วงไอ้ห่ามันชอบระเบิดโล่เล่นน่ะมอนแม่งระเบิดโล่กันเต็มเลย กรกากว่าเจอธนูยิงไปตายหาอะไรหาเกฟเฟรนี่มันต้องใช้ท้นขวาวะ ไม่ต้องจากเราตาย นี่แต่มันปิดอยู่อ่ะเขียนปิดอยู่ไม่ มันบอกสเปเชียลดิสเบลอ๋อ น่าจะตั้งค่ามันมั้งลองตายสักรอบไปละมันก็กินแค่กระดูกอะมันมันเป็นอินเวนทอรี่เพจแจ้งมาเสร็จไอ้คิดว่ามันจะซ้อนกับมดนั่นปะมดหลุมศพอะที่มันซ้อนไหม ข้าว่าน่าจะสองนช่วยหน่อยก่อกรไล่อยู่ ก่อนพิดอะเฮ้ยธนูยิงมันก็จบแล้วอยู่เนี่ยไม่มีธนูยเดี๋ยววะ ตรงภูเขาเนี่ย หน้าบ้านเนี่ยเออวิ่งอยู่ได้ละ ยิงให้โดดดีวะเอ้ยหลบว่ะเดี๋ยววะอีกอ่ะอือมันเล็งไดเนี่ยไม่มีโลหรอ อือล่วงล่วงแล้วล่วงแล้ว เออไอ้อย่าย่าย่าย่าโอ้ ต่อไปขาดอะไรได้สติวมาแล้วเนเธอร์ไงเอ้ยทำไมคาไม่ได้วะนี่ไม่ต้องคาไปดีวะหลบอะไอ้หมดแล้วเอ้ยเอ้ยเอาลวงลวงลวงอยู่ไหนไอ้มันหลบแบบมันไม่โดนวะ อ่ายิงให้เลยเออ้ไปด้ไปดกลางอากาศเลยรวะเอ้ยทำไมขับไม่ได้วะไหนดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออฟติเดียนสี่อัน แล้วก็ดับเบิลคอมเพลสเฮ้ยโตอร์สโตนะเว้ยไอ้ห่า มันเปลี่ยนสูตรครับ ทำไมเช็คสติลแทนที่ผ่านแล้ว เฮ้ย ไม่ใช่เหมือนเดิม ใช่หรอวะไม่ใช่ดับเบิลคอมเพลสสโตนเว้ย ไม่ใช่ไม่ถึงไม่ไม่ไม่ไม่ไฟแช็กไอ้ห่าเหรอเออ ใช่ไฟแช็กดูดิ รูปวันเราจะไงอะฮะเราจะไงไม่รู้เหมือนกัน เอาอันเดิมไปแล้วกันนะ อันนี้ไปก่อนอินเดียกันหรอวะแล้วเขาจะเอากระเป๋าออกไงวะ ไม่รู้ดิเอาไม่ได้ ถ้ารู้แล้วมันใส่ตรงไอ้นี่ได้เว้ยกระเป๋าอะ อีมันใส่ตรงไงเนี่ยรูปแหวนอะอ๋อนี่ไงนี่ไงอะไรวะเนี่ยเปิดแล้วนะ ไม่มีบล็อกต่อนะเว้ย เออว่ะอะไรดีอ่ะไพบารีไพบารีทำไมแล้วตัวมียินไง จะจุดหรือยังจุดเองไงจุดเข้าไปก่อน ไม่มีของเอาไป กันโลก็รอเลย เดี๋ยวกระเด็นเดี๋ยวปากกาโฮนะเว้ยมันคงไม่เร็วขนาดนั้นหมุนมาลยวะ เกิดมาเออเฮ้ย เจอแล้วนี่หาเจอเดเทอร์ฟอร์เตแล้วเว้ยเนี่ยดีไม่ใช่เหรอมีแต่ธนู เว้ยมวยยิงยิงกับอุปกรณ์หมดแล้ว ไอตัวที่มันเป็นเนี่ยกงจักรมันคืออะไรวะ มันมาจากมอสเนเธอร์เอ็กตาโอ้ยตลายอยู่นะมันตีแรงอยู่ค่าลงอ่ะ โอ้โหไอ้ห่ากงจักรเยอะจังวะก็บอกแล้ว เหมือนมีสปาวอยู่กันเนี่ย พอปะวะ ไม่พอเว้ย ใครบอกเองไปนเนี่ยของดีเนี่ยไอ้เราเลดเดอร์เว้ยมันโชคดีอย่างนี้ อ้าอัมเจขอไม่มา ใช่เหรอแสดงว่ามอดไม่เวิร์กเองตกละวะโดนมันยิงตกละวะหลุมศพเองยังอยู่เว้ยทำยังไงอ่ะ เองเทเลพอร์ตไปยังรอมันมันเขียนเทเลพอร์ตอยู่เว้ยจะโอาไงวะ แต่ที่รู้ว่าของยังยังไม่หาย ยังยังได้ยังไม่หายแล้วจะเอาไงดีวะทำไงว่าจะเอาของในลาวาดิ ใครหย่อนฮะหลดแบบไปแล้วเฮ้ย It was at this moment that he knew. He fucked up. โจมตีวะเอ้า ให้หาตกลงวาขนาดนี้แม่งก็อยากจะรอดอีกนะอยู่ดีโดนผักอ่ะมาเร็วเมาของดิเอาเลยตรงเนี้ยเร็วปึ๊ดไอ้หาดูบรรยายหย่อนไม่ถึงเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นมาให้วะไอ้หาขึ้นช้าเฮ้ยโอ้โหไอ้หามันขึ้นช้าเอออะไรของมัวะ ทำหาอะไรวะเฮ้ยชิบหายแล้วตีซอมบี้พิกตายหาแล้วตีซอมบี้พิกแอคอะไรของเองวะ อ่าตาย ระดับบอสอีกแกนม่เวม่วะโอ้เตะไก่ดีได้เมนดิ้งมาด้วย โอ้ยอยู่ตรงนั้นเอง ขึ้นมา อะไรอ่ะหงุดยีดไปเกาะจะพังเลยทำอะไร เองจะทำอะไร ตรงนี้ไงอยู่ตรงนี้ไงเจอแล้ว เอออะไรวะ มันก็ให้ดูตำแหน่งแกไม่มันอยู่เมาอะทีโฮมันก็ไม่โดนสักทีอะหาวิเทอร์สกิลเลยตั้นถือธนูโคตรประหลาดเลยเว้ย โอ้กระตุกโอ้ยหาโคตรโหดเลยผ่านไปผ่านมาเลย เนี่ยอยู่ดีมันมีอะไรผักหลักข้าเนี่ย หัวล้อเลยหาผักไปผักมาเนี่ย มันเห็นช่วยอะไรเลยตายฮะตายแล้วตายเหรอยัง อาหารมันไม่กินอะไรอ่ะอะไร ก็บอกแล้วว่าหากินไม่ได้เอากินได้ว่ะงงกับมันเนี่ยแม่งเอือมากเลย กินอาหารเลยแม่งไม่กินให้กินค้างมึงนั่นแหละไอ้ห่าเองได้ของคืนยังเนี่ยร้อยเนี่ยกับกับไล่หาไม่อยู่แล้วโอ้ยิปเปอร์นี่กลับแล้วเองอ่ะยังอยู่ไหนอยู่ในนรกเห็นแล้วโอเคแล้วโคตรโกรธแม่งเลยไอเขาเรียกว่าไง ไอโซแซไอโซแซนี่มันทำให้เราเดินช้าด้วยเวยดูแล้วคุยไอหานรกนี่ยังอยู่เหมือนเดิมเลยฮะไอตัวนี่แม่งผักนะฮะ ไม่ดอกกระโหลกว่ะ เสียดายม่่ขาไดขวานตีไกลมา สปอร์กิปเปอร์โอ้คิปหายแล้วติดเชื้อด้วยฮะ ค่าติดเชื้อว่ะ ติดเชื้อโควิดพี่ติดโควิดแล้วอย่าโคตรใกล้ะปัญหานี้ก็เกิดจากเลย เนี่ยค่าแพร่พันสปอร์ทั่วเลย อีกสิบสามวิอะเชื้อหมดติดโควิดไอ้ห่าโควิดแล้วมันหายแล้วเดี๋ยววะสุดยอดเลยอ่ะไว้เมาส์อะไรวะไวโมไอ้ห่าตบแม่โมกัดไอ้ห่าโมป้า ไปโมกัสไปหมูหมอปไอร่อยเลยไปหมอไปหมูเบดไอเ้เบ็ดยังไม่ได้เลย สู้มันเหรอมีธนูสู้ยาก อาหารหมดแล้วหาแล้วแค่หกเองข้ามีพาย จะไหวไหมเนี่ยทางเนี้ยถ้าตอบไม่ได้แล้วขอลูกคนหน่อยดิขอลูกคนหน่อยดิไม้ตัวอะไรวะ ไอ้เย่ได้แล้วจะฟรีกันยังไงอ่ะแค่ปล่อยปล่อย ปล่อย ปล่อยมือปล่อยมือเออได้เลยมองเขาบนแล้วปล่อยมือเลยเห็นเถอะฮะโอ้โหฮะโดนลอยตูดนี่หลบได้หลบได้หลบได้โดนลอยตายคนละรอบได้อันเดียวเองอาหารหมดเกลี้ยงเลยเนี่ย ตอนนี้เราโจนอาหารแล้วเว้ยยี่ได้สองอันเลยเยเดอร์พกกี่อัน สองอัน เออ พอดีเลย เอามาเอามา อยู่ในกล่องใหญ่อ่ะเอาต้องไปหาเพิ่มไว้เนี่ยทำรีโมท รีโมทอลิมิเต็ดเลย ได้วิเทอร์โบนมาเลยเอา เออ เอาเก็บไป ไม่ได้รับเงินเลยเนี่ย รับเควสอย่างเดียว รับเควสอย่างเดียวนี่ไได้มาหนึ่งอันเดียวอ่ะหากระดูกมังกร ต้องไปฆ่ามังกรจริงนะเนี่ย หาลังมังกรอ่ะ มาแล้ว แล้วก็ท่อหนึ่งอ่ะ เย่ ตุ่ม ได้แล้ว เนี่ยแล้วถ้ามันพิมพ์หามันพิมพ์หาในนี้เดียววะสองที่พร้อมกันเลยเนี่ยฮะเองก็ตั้งค่าได้เลยเนี่ย ตรงรูปตัวเจอะเจไอเซิร์ดอะปิดเลย ถ้าจะแยกกันนะนะ อะไรวะข้าวนี่ ที่ซ่อมของเลิฟออชั่นเหรอ วางไว้ตรงนี้ดีกว่า ไม่ตรงไหนอลป่ยนตรงไหนอะไรอ่ะค้นหา J J E I search ์ชตรงนี้คลิกคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้นี่ขวาเออรูปตัว J อ่ะอยู่นั่นเลยไหนจะเรียวไ้นี่ไงอยู่ข้างนอกอันนี้ของโคตรดีเลยเว้ยหาได้จากดันเจียนอ่ะไอเนี้ยที่เอามาเนี่ยโคตรดีเลยเออ คือไอ้หาเนี่ย ตัวผฟิตไฟโคตรดีเลยก็เกงแตกแล้วเนี่ยเอองแตกแล้วข่าเกงเอ็นชาน่อยข่าไม่มีเกงเลยสร้างเกงสร้างใหม่เอ้มีมีเกงวูอยู่ไหมออกมาใหม่อะนี่ดีกว่า เออทำไม่นี่เด้ออีรีฟอร์ r ฟอร์เทเบิล เชื่อว่าจะไม่ผิดเื่อไปชื่อไงยอด อะไรวะชุดพมดเว้ยเอาไปมาเซิร์ฟดอกมาเออโอ้ยคนบ่ายหมดมาเย่ปุุงใหญยแล้วตอนนี้เราต้องทำอะไรก่อนรู้ไหมตอนนี้เราต้องทำอะไรก่อนไปสวรรค์ละ